นี่เสือแตกยักษ์ซ้อนคลิปวิดีโอนี้ทำก็บันเทิง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะเด็กๆสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับมากลับอยู่กับพี่เสือแตกยับสล็อตอยู่กับตีบ้วยไก่ในค่ายพีจีนะเกมนี้ มันชื่อเกมว่า l e g i o อ of หาทักอย่างไม่รู้ใช่ปลไม่รู้กูถูกด้วนะ ลืมละไม่ได้อ่านด้วยตอนเข้าเกมมามาคนเราที่สองเหมือนนะทีมกลมไปจะมาจัดเทอร์โบกันหน่อย ดูได้เรื่องไหม สามร้อยนะ ดูให้มันเข้าสกัตเตอร์เดียวนะจังหวะนี้ ยังไงต่อควบมาไปเรื่อยๆอาจจะมีเสียงลมเข้าบ้านแล้วเพื่อนเมื่อกี้ อารมณ์ออกไปแล้วแม่งร้อนว่ะว่าร้อน อ้า ไม่ร้อนละทรงนี้ไม่ต้องร้อนละอย่างนี้ เอ๊สวยเลยครับอย่างนี้ อย่างนี้ก็สวยเลยครับ9,500ดอกนี้ เไปเท่าไหร่วะสามร้อยป่ะวะสามร้อยสามสิบกว่าเท่าโอเคตีไม่ไก่ ไฟม่ไก่สวยเยอะจริงเลย แตกดีอยู่นะ แตกนอกเล่นนอกแตกดีอยู่นะ อุ๊อุ๊อุ๊สกตเตอร์ว่ะ มาว่ะ เอาว่ะโอ้โหมันไหลไปกับมือ ไหลไปกับตา หายไปอย่างนี้ เวทเ ขึ้นมาสิบเท่าหรอกนี้ได้แตกนอกได้กำไรมาอยู่เนี่ยถึงจะไม่เข้าสกัตเตอร์ก็เถอะ ได้มาห้าหกพันอยู่นะตอนนี้ไม่แย่นะ ถือว่า เปิดเกมมายาวได้ดี โอ้ สวยครับ ไฟระกายตัวนี้มันชื่อว่าอะไรวะตัวพระบุดดาเคกำไรกับหมื่นนึงว่ะ เรื่องนะเอเรื่องนะ เดินกันเมื่อยไหมน่ะน่ะข้างล่างเดินกันต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยเอาวะได้เล่นปะ ได้เล่นปะโอ้ยได้รีสปินครับ อ่ะ ขอดีๆ โอเค ไม่ถึง ไม่ถึงบุนด้า ยังไงไหลไปเรายังได้กันบวกอยู่นะบวกมาเยอะด้วยตอนเนี้ยสามหมื่นดีกว่า เมื่อกี้ผมผมเห็นเป็นสองหมื่นกว่าทำไมเรามาหมื่นกว่าบาทนะตอนนี้สเกตเตอร์ต้องได้ละกูขี้เกียจรู้แล้วเนี่ย เฮ้ยมันเข้ายากเข้าเย็นจังวะเฮ้ยพีจีหรือคนไม่เล่นกันเยอะวะตอนนี้ ช่วงเย็นๆนะคนเล่นเยอะนะตอนนี้ แต่น้อยมีกำไรอยู่นะยังดี ไหลไปเรื่อยๆสเกตเตอร์ โอ้โห เข้ายากจัด เข้ายากเกิน ยังอีก ยังอีก ว่ายังไงอยู่แดนบวกอยู่หกพันตอนนี้ เอ้ยแปดพัน อย่างไม่ดีนะเพื่อนๆคำว่าดีนี่ต้องบวกสสักเท่าตัวโอ้ยดีแน่นอนทรงนี้ อะไรปะสามร้อยค่อยอัพนะยังยังยังไม่ร้อนตอนนี้ เราอยู่ในแดนบวกอยู่เย็นเย็นล่มๆไปก่อน สองหมื่นแล้ววะสองหมื่นสองแล้วเพื่อนมึงจะเอากูใช่ไหมมึงจะเอากูใช่ไหมเนี่ย ไม่เข้าสักทีนะ สแกตเตอร์ ยังไงของมึงว่ามึงจะเอากูใช่ไหมมาอัดแม่งเลย มาดิ มาดิมาดิห้าร้อยสี่สิบครับมาดิ เอาหน่อยหรอวะ โดนให้ตกใจเล่น กูเห้ตกใจเล่นแม่งไม่เห็นสกัตเตอร์แล้วล่ะไอเวนเราตอนนี้เราขาดทุนแล้วนะคือมันจะได้สกัตเตอร์ว่ตอนนี้หวังสกัตเตอร์เดียวแล้วแตกนอกไม่ได้เรื่องแล้วว่ะไม่หวังเพิ่งสกัตเตอร์อย่างเดียวละจั่วงนี้นะ อุ้ย เอาหนูวะเอาให้กูหน่อยเถอะเอ้ยเดินไงมันหายไปแล้วอ่ะอู้มาว่ะ เอาว่ะได้เล่นว่ะ เพชรเข้า 500โดยเย็นเคดหมุนนะ ปลดล็อกกรอบนะ ปลดล็อก 4 ตัวเนี้ยให้เป็นสีทองนะ วายเก็บแต้มสะสม มาหนึ่งอัน โอเคไหลไปดูที่ 520 โอเคกรอบทองมาหนึ่งตัว ดูที่520 จะแต้มมาสักเท่าไหร่ ยังไง และอุ้ย สวยโอ้แต่มันสี่แถวดิ ถ้ามันห้าแถวเต็มแถวนวมึงบอกเลย เผื่อขึ้นแสนอะหลอกหลอกหลอกเฮียเกินไปขึ้นแสน ตอนนี้เราอยู่แดนบวกแล้วนะ จบไปนี้ผมบอกเลยว่าพอนะ คลิปนี้แม่งยืดยาวละ เราถือว่าเข้าสกัตเตอร์ละ รู้อย่างเดียวจะแตกเท่าไหร่วายมาหน่อยเว้ย เงียบจังวะพีจีกู โอ้ไม่ดีเลยอ่ะพันเก้าเองครับเพื่อนเนี่ยวายไม่มาเลยอุ้ยมาว่ะอุ้ยดอกนี้โอเค สวยครับดอกนี้สวยบีกวินที่หมื่นแปดแจมได้ปลดล็อกจริงเหรอวะสุดท้ายสงสัยโอ้ได้ว่ะโอเคบวกุลไปสองหมุนเผื่อได้ลุ้นเผื่อมีลุ้นเผื่อมีลุ้น ตกพันหนึ่งนะดอกนี้ อุ้ย วามปอีกสองสวยจ่ายน้อยจัด อุ้ย วายมางี้สวยแล้วครับ อย่างนี้ปลดล็อกไปสามแล้ว หลังจากนี้ละมึงน่าจะมีบิ๊กบิ๊กบิ๊กแบบบิ๊กป้อมเอ้ยไม่ใช่บิ๊กป้อมผมพูดผิดนะ ไม่รู้กูพูดแล้วไปเนี่ยมีบิ๊กวินมีบิ๊กวินอีกสองหมุนยังไงเฮียว่าได้ไงวะ คนสุดท้ายดีกว่าโอ้โห อะไรวะ สุดท้ายนะเพื่อนแม่งเบ็ดเสร็จเราได้มาที่สี่หมื่นสี่ว่ะ อุ้ยเบ็ดเข้าห้าร้อยเกือบร้อยเท่าอ่ะเก้าสิบเท่าอ่ะอุ้ย เลิกสิครับ เลิกสิครับ เรามาสองหมื่นนะ อุ้ยกำไรสามหมื่นหก เลิกครับ นะ ถ้าชอบไงฝากกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่เสือแตกยับสลักด้วยนะ ในคลิปนี้ผมลาไปก่อน สวัสดีจ้า